สำหรับประโยค Halo Pak saya Somsak sopir taksi แปลว่า สวัสดีครับ ผมคือสมศักดิ์ คนขับรถแท็กซี่ของคุณครับคำว่า Halo แปลว่า สวัสดีคำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า sopir แปลว่า คนขับคำว่า taksi แปลว่า แท็กซี่คำว่า Anda แปลว่า คุณ ให้สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซีย การบอกว่า คนขับแท็กซี่ของคุณ ใช้โครงสร้างคล้ายกับภาษาไทยมาก ภาษาไทยจะใส่คำว่า ของ หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าไม่ใส่ ก็คือ คนขับแท็กซี่คุณ สำหรับประโยค Hello ปะแปลว่า สวัสดีครับ ให้สังเกตว่าคำว่าปะในที่นี้แปลว่า ครับ หรือ ค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง ไม่จำเป็นต้องแปลว่า คุณผู้ชาย